สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์วัฒนาเสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในบทเรียนบทที่ 4 นี้สกล่าวถึง ลักษณะการบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะเรียนรู้ในรูปแบบของการบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ การจัดตกแต่งสถานที่สำหรับการบริการอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ การบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เป็นการบริการอาหารทั่วไปชนิดเดียวกับผู้บริโภคในวัยอื่น ๆ คุณค่าทางโภชนาการบางประการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น หากเป็นเนื้อสัตว์ ต้องสับให้ละเอียด หรือต้มให้เปื่อยเพื่อให้เคี้ยวหรือกืนได้ง่าย ส่วนเนื้อปลาควรเอาก้างออกให้หมด นอกจากนี้ควรบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เปิดสะดวก นำมาปรุงหรือรับประทานได้ง่าย อาหารควรปรับลดขนาดหรือลดปริมาณลง เนื่องจากผู้สูงอายุมักรับประทานอาหารในแต่ละมื้อในปริมาณที่น้อยลง เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพ หรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ อาจจะต้องมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือโภชนาการที่เป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น ซุปที่มีน้ำตาลน้อย เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน เนยเทียมที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอล และอาหารที่มีโซเดียมต่ำเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีความดันสูงเป็นต้น ในรูปแบบการบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุนั้น การบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุควรใช้รูปแบบการบริการที่เหมาะสม กับภาวะร่างกายของผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถแยกออกได้ 2 รูปแบบ คือ การบริการโดยใช้บริกร การบริการอาหารแบบใช้บริกร เป็นการบริการอาหารให้กับผู้ใช้บริการถึงโต๊ะ และการสั่งอาหารจะสั่งกับพนักงานบริการ พนักงานจะเป็นผู้นำอาหารมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะ เป็นการบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้ และไม่สามารถลุกเดินได้เอง การให้บริการอาหารในลักษณะนี้สามารถแบ่งย่อยได้อีก โดยมีละเอียดดังนี้ 1. การบริการอาหารแบบฝรั่งเศส เป็นการบริการอาหารแบบฝรั่งเศส มีการเสิร์ฟลงโต๊ะ คือ อาหารที่เสิร์ฟให้กับลูกค้านั้น จะต้องนำมาปรุง จัดแต่งและจัดใส่จานต่อหน้าลูกค้า โดยนำอาหารมาปรุงจัดแต่งหรือจัดใส่จานบนที่อุ่นอาหาร หรือรถเข็นที่พักอาหาร การเสิร์ฟอาหารจะเสิร์ฟเข้าทางด้านขวามือของผู้บริการ ดังนั้นอาหารทุกชนิดจะเสิร์ฟโดยใช้มือขวา ยกเว้น ขนมปัง เนย และสลัดที่เสิร์ฟทางด้านซ้ายของผู้รับบริการ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พนักงานบริการ เก็บจานทางด้านขวามือของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการบริการอาหารแบบฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน แบบที่ 2 การบริการอาหารแบบรัสเซียน เป็นการบริการที่ดัดแปลงมาจากการบริการอาหารแบบฝรั่งเศส พนักงานบริการจะต้องชำนาญมากสำหรับการเสิร์ฟอาหารแบบนี้ มีการเตรียมการประกอบอาหารที่ทำสำเร็จ แล้วจากห้องครัวเรียบร้อย พนักงานบริการจะนำจานไปวางตรงหน้าลูกค้า โดยทางเข้าด้านขวามือ โดยหมุนไปรอบๆตามเข็มนาฬิกา จากนั้นจึงเสิร์ฟอาหาร โดยลักษณะการบริการอาหารแบบนี้นิยมใช้ในงานพระราชพิธีรัฐพิธีต่างๆค่ะสำหรับการบริการอาหารแบบที่3 เป็นการบริการอาหารแบบอังกฤษ การบริการแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะการบริการแบบนี้อาหารจะมีการปรุงและประกอบจากครัว จัดใส่ภาชนะมาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพนักงานจะนำอาหารไปวางไว้บนโต๊ะ ที่พักอาหารที่จะจัดเตรียมเสิร์ฟให้กับผู้รับบริการ และเป็นการตักแบ่งใส่จานให้แขกในแต่ละคน โดยพนักงานเป็นผู้นำไปเสิร์ฟค่ะสำหรับการบริการอาหารในแบบที่ 4 เป็นการบริการอาหารแบบอเมริกัน ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาวิธีการบริการหลาย ๆ แบบเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกและง่ายรวดเร็ว มีลักษณะเป็นทางการน้อยที่สุดการบริการในรูปมีลักษณะการบริการที่เป็นทางการน้อยกว่าการบริการในรูปแบบอื่นๆ แต่นิยมใช้มากที่สุดตามห้องอาหารในปัจจุบัน และพัตคารโรงแรมทั่วไป อาหารที่นำมาเสิร์ฟมีการปรุงและประกอบมาเรียบร้อยแล้ว จะถูกจัดใส่จานสำหรับลูกค้าในแต่ละท่าน พนักงานบริการสามารถนำไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้ในทันที การเสิร์ฟจะนำอาหารเข้าทางด้านซ้ายของผู้บริการ โดยใช้มือซ้ายเสิร์ฟ ส่วนการเก็บจานจะเข้า ทางด้านขวามือของผู้รับบริการ สำหรับการบริการอาหารในแบบสุดท้ายคือการบริการอาหารแบบโต๊ะจีน เป็นรูปแบบการบริการแบบไม่เน้นพิธีการมากนัก มีรูปแบบการบริการแบบชาวเอเชีย โดยอาหารจะถูกประกอบ ปรุง และจัดตกแต่งใส่ภาชนะนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละคน ตักอาหารด้วยตัวเองทีละอย่างค่ะสำหรับการบริการอาหารในแบบที่ในรูปแบบที่ 2 ก็คือ การบริการโดยผู้รับบริการดูแลตัวเองนะคะโดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ การบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ซึ่งเป็นการจัดบริการนี้ ไม่เน้นพิธีการมาก เป็นการจัดเลี้ยงอาหารแบบบริการตัวเอง ที่นิยมกันมากในปัจจุบัน ใช้ได้ในทุกๆโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีการ หรืองานไม่เป็นพิธีการ เพราะแขกที่มาร่วมงานสามารถเลือกตักอาหารตามที่ตัวเองชอบได้อย่างอิสระ ลักษณะงานเลี้ยงแบบบริการตนเอง อาหารจะมีตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารหลัก อาหารหวาน รวมถึงผลไม้และเครื่องดื่ม อาหารทุกชนิดที่ใช้บริการแขกที่มาร่วมงานจะจัดวางอย่างสวยงามบนโต๊ะอาหารที่มุมใดมุมหนึ่ง หรือกลางห้องจัดเลี้ยง พร้อมเตรียม ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการรับประทานอาหาร และเครื่องมือต่างๆ จะเตรียมไว้ที่โต๊ะวางอาหารหรือ มุมใดมุมหนึ่งใกล้โต๊ะวางอาหาร เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ แขกจะมาหยิบภาชนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ ในการรับประทานอาหาร ตักอาหารตามชอบด้วยตัวเอง พนักงานบริการจะทำหน้าที่บริการเครื่องดื่มที่โต๊ะ นั่งรับประทานอาหารกับเก็บภาชนะที่ใช้แล้ว และรูปแบบที่ 2 ของการบริการอาหาร โดยผู้รับบริการดูแลตัวเองก็คือ การบริการอาหารแบบค็อกเทล ซึ่งเป็นการบริการอาหารแบบค็อกเทลมีลักษณะที่เหมือนกับการบริการอาหารแบบตัวเอง แต่เป็นการบริการอาหารที่ไม่เน้นพิธีการ โดยผู้ใช้บริการจะถือภาชนะไปเลือกอาหารตามอัธยาศัย และเดินไปนั่งที่โต๊ะที่เตรียมไว้ให้ให้เหมาะสม และสำหรับผู้สูงอายุก็จะมีโต๊ะที่เตรียมไว้ให้หากผู้สูงอายุไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง จะมีพนักงานบริการคอยบริการเครื่องดื่มสำหรับการบริการอาหารแบบค็อกเทล จะเป็นในลักษณะของอาหาร ที่ไม่เน้นอาหารหนักท้อง ลักษณะอาหารจะพอดีคำซึ่งส่วนใหญ่เน้นเป็นอาหารว่าง และจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เดินเลือกอาหาร และพบปะสนทนากับผู้ร่วมงานด้วยกัน